จะกล่าวถึงการเรียนการสอนในปัจจุบัน คงไม่มีใครปฏิเสธได้นะคะ ว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออะไร มีความจำเป็นสำหรับผู้เรียนในปัจจุบันอย่างไร วันนี้เราจะไปหาคำตอบกันค่ะ ในปัจจุบันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเราอย่างแยกไม่ออกเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการใช้ชีวิต ด้านการทำงาน รวมไปถึงในด้านของการศึกษาค่ะ ดังนั้นการที่ใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ใช้ชีวิตได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันค่ะ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมควรเริ่มต้นจากสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับภายหลังจากจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่ชีวิตของการทำงาน ผู้เรียนต้องรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะ แนวคิด และเจตคติที่พึงประสงค์ใน 4 ประเด็นด้วยกันนะคะ ซึ่งไปกอบไปด้วยนะคะ ทักษะแรกคือทักษะเกี่ยวกับวิชาแกน หมายถึงการมีความถนัดความเชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาชีพที่ตัวเองได้ศึกษามา เช่นวิชาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครอง หน้าที่พลเมือง และศิลปะ เป็นต้นค่ะ ทักษะนี้เป็นมีความจำเป็นอย่างมากเลยค่ะ เพราะเป็นทักษะหลักในการประกอบอาชีพของแต่ละคนนะคะ ส่วนทักษะที่ 2 ได้แก่ แนวคิดความสำคัญนะคะ เกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ ซึ่งครอบคลุมเรื่องของจิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการค่ะ ทักษะที่ 3 ซึ่งเป็นเราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นะคะ ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงทักษะความคิดสร้างสารรค์ ความคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสารและทักษะการทำงานร่วมกันค่ะ รวมๆแล้ว 4 ทักษะเมื่อกี้เรียกว่า 4C นะคะ รวมทั้งดิจิทัล l ิเทเลซีหรือทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และทักษะด้านการสื่อสารค่ะสำหรับทักษะหลักสุดท้ายนะคะคือทักษะชีวิตการทำงาน หรือ life skill ซึ่งมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็น ที่ต้องการในยุคใหม่ อาทิความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัว การชี้อนาคตของตัวเองได้ ความเป็นผู้นำเป็นต้น โดยมีระบบสนับสนุนนะคะ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ครอบคลุม มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ค่ะ ทักษะทั้ง4นะคะ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ค่ะ เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว อย่าลืมนะคะ อย่าลืมหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ และยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 กันนะคะ สวัสดีค่ะ